สวัสดีครับ วันนี้เราจะพาท่านขี่รถวนเมืองเพชรสักรอบหนึ่งนะครับ เริ่มต้นจากหน้าคิดจัก ที่ติดกับห้างเดือสันนี่แหละครับ ตอนนี้เป็นเวลาเกือบเกือบบ่ายโมงแล้วนะครับ เที่ยงวันกว่ากว่าครับนี่ครับ ถนนในเมืองเพชรก็ยังมี ผู้คนสัญจรไปมาอยู่พอสมควรนะครับแม้ว่าจะเป็นช่วงการระบาดหนักของโควิด นะครับวันนี้เราก็จะไป ตรงสาธารณสุขจังหวัดนะครับ ว่าเขามีการประชุมกันเกี่ยวกับเรื่องโควิดนี่แหละเราก็ต้องไปฟังเมื่อวานนี้สื่อมวลชนก็มากันมากนะครับ ก็ ดูการ ำรงชีวิตของประชาชนในช่วงนี้นะครับนะครับสองข้างถนนก็ยังมีการค้าขายอะไรกันอยู่นะครับอันนี้เป็นข้างๆสารกลางจังหวัดครับสารกลางจังหวัดหลังเก่านี่นะครับก็จะมี คนอยู่เยอะพอสมควรนะครับบนรอบไหนก่อน นะครับนี่ครับบริเวณสารกลางจังหวัด แล้วก็สารสุขจังหวัดก็อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับ แต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ปูนยังไม่แห้งเข้าเข้าทางนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยครับ นีสถานีตำรวจพรอรจังหวัดเพชรบุรี พร้อมกับสปออำเภอเมืองตรงนี้ กับศาลจังหวัดติดกัน แล้วทางนี้เป็นอายการครับ เราจะบุกไปทางขวานะครับ เพราะว่าทางทางเข้าสาสุขด้านหลัง เนี่ยเข้าไม่ได้เราไปเข้าทางด้านหน้า ข้างหน้าก็เป็นแขวงทางหลวง เพชรบุรีนะครับ แล้วก็เขาหวังมุ่งหน้าไปทางเขาหวังนะครับข้างหน้านี้เลยทางฝั่งขวาก็ เป็นอาชีวะ สี่แยกนั่นแหละครับ ตรงไปก็จะเป็นบ้านแหลมถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปโรงพยาบาลพระจอมเกล้าหรือเข้ากรุงเทพไปเลยเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเลี้ยวขวานะครับ เพื่อไปสารสุขจังหวัด ี้ก็ติดกับทางรถไฟพอดีเลยก็จะมีติดกันรถไฟ ลังสร้างทางรถไฟมแล้วก็เป็นสถานที่ตำรวจภูธรจังหวัดครับจังหวัดซึ่งกิจกรรมก็จะเป็น ก็รบติดต่อเขาจะมาประชุมกันที่นี่นะครับบนชั้นสามห้องประชุมแห่งนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเวลา ทุมเสร็จแล้วก็จะเอาบนลงเล็กน้ตอนเย็นๆ ขอบคุณที่ติดตามครับทุกาน